วัสดีค่ะ นักศึกษาทุกท่าน ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องเรซูเม่แต่ก่อนอื่น ดิฉันจะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะ ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร อัญชลีชยานุวัฒน์ขณะที่ทำงานอยู่ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ ในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเขียนเรซูเม่แล้วก็หัวข้อย่อยๆ ที่เกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่คือเรซูเม่มีความสำคัญอย่างไร นะคะทำไมต้องเขียนแล้วเราจะใส่อะไรลงไปในเรซูเม่บ้าง ทำยังไง ถึงจะให้สถานประกอบการสนใจเราที่สุด เพราะว่าเราก็ต้องแข่งขันกับคนมากมายนะคะ แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นวิธีการเขียนที่ลงรายละเอียดว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยเราควรจะเขียนอย่างไร แล้วก็ความถูกต้องของการเขียนเรซูเม่ด้วยค่ะ ก็หวังว่านักศึกษาที่เรียนในช่วงนี้นะคะของการเขียนเรซูเม่ไรติงก็จะได้เรียนรู้หลักการเขียนเรซูเม่ที่ถูกต้อง ต้องค่ะ